สำหรับประโยค Bolehkah aku meminta brosur แปลตามตัวอักษรในภาษาอินโดนีเซียว่า ฉันขอถามเรื่องแผ่นพับ ซึ่งมีความหมายในสถานการณ์นี้ว่า มีแผ่นพับไหม คำว่า Bolehkah แปลว่า อาจจะ หรือสามารถ คำว่า aku แปลว่าฉัน คำว่า meminta แปลว่าถาม คำว่า brosur แปลว่าแผ่นพับสำหรับประโยค Iya Bung Anda bisa mengambil di beberapa pintu masuk museum คำว่า Iya แปลว่าใช่ ใช้ในการตอบรับคำว่า Bu แปลว่าคุณผู้หญิง คุณสุภาพสตรีคำว่า Anda แปลว่าคุณคำว่า bisa แปลว่าสามารถคำว่า mengambil แปลว่าหยิบถวยคำว่า din แปลว่าที่คำว่า beberapa แปลว่าบางส่วนคำว่า pintu แปลว่าประตูคำว่า masuk แปลว่าเข้าคำว่า Museum แปลว่าพิพิธภัณฑ์